สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเราเข้าสู่ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วเรายังพบอีกว่าผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะเกิดการหกล้ม จนเกิดการบาดเจ็บตามมา จากการศึกษานะครับมีการรายงานว่าร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุนั้น จะเกิดภาวะการหกล้มหนึ่งครั้งในรอบ 1 ปี ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาล วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรามีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรบ้างนะครับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว และช่วยป้องกันการหกล้ม ในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมานำเสนอท่าของการออกกำลังกายอย่างง่าย ให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำไปใช้เองที่บ้านได้นะครับโดยการออกกำลังกายนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับอันที่2ก็จะเพิ่มความแข็งแรง สำหรับกล้ามเนื้อของขาในเรื่องของการช่วยเดิน และในช่วงของการที่3จะเป็นช่วงของการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการทรงตัวนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมีผู้สูงอายุนะครับ มาเป็นตัวอย่างในการออกกำลังกายให้พวกเราดูกันนะครับ เราจะเริ่มจากการออกกำลังกายในช่วงที่1นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับ